คาจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ค่าแฟกเตอร์เอไม่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ เนี่ยเนื่องจากว่าโครงการนะครับโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการที่ทางทางหน่วยงานเนี่ยเขาได้รับเป็นงานเป็นงานผลหนมา แต่ว่าพอได้รับเงินผลหนมาเนี่ยในตอนที่เขาให้รับเงินหนิตเขาก็มีการออกแบบนะครับออกแบบราคาไว้หลายหลาย หลายแบบแล้วก็ให้ทางส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปเลือกเอานะครับ ทางหัวหน้าส่วนโยธาเนี่ยท่านก็ไปเลือกเอาราคาที่มีการกำหนดไว้เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งตอนที่ท่านเลือกมาท่านก็เลือกเอามาในการที่จะเลือกเอาแบบมาเลือกเอาแบบที่มีการกำหนดไว้ที่ทางกรมชลประทานเขาเขากำหนดเอาไว้เลือกมาหนึ่งแบบ จากจำนวนหลายๆแบบนี่พอพอเลือกมาแล้วท่านก็เอาราคาเนี่ยไปให้ทางคณะกรรมการกำหนดราคาการพิจารณาทางผูคกองสูงสุดเนี่ยท่านก็วินิจฉัยนะว่า จริงๆ แล้วในการเสนอราคากลางเนี่ยตอนของของหัวหน้าส่วนโยธาท่านก็แค่เลือกแบบท่านก็แค่เลือกตัวอย่างที่มีการคำนวณเอาไว้แล้ว นะครับนี่และราคาคาจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นคนไปคำนวณให้ถูกต้อง ถ้ามันไม่ถูกต้องกรรมการกำหนดราคากลางก็ต้องไปแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับจะไปบอกว่าก็หัวหน้าส่วนโยธาเขาเลือกมาแล้วเนี่ยนะฮะคณะกรรมการกำหนดราคากลางก็ต้องออกการไม่ได้เรื่องนี้ขอที่มาดิกำลังโหลดอยู่อย่าพู่งไปไหนเดี๋ยวเริ่มไม่ใช่โหลดแล้วหรอแล้วของกรรมการกำหนดราคากลางจะต้องมาพิจารณาราคาที่มันถูกต้องอใจเย็นอย่าพู่งไปไหน ไม่ใช่ว่าท่าน หัวหน้าส่วนโยธาท่านไม่เอาราคาที่ทางราชการกำหนดมาแล้วเนี่ยท่านก็คว้ามายังไม่ได้คิดเป็นราคากลางติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่ได้เป็นที่นาอะไรเลยเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ความบกพร่องทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นจากตัวคณะกรรมการโปรแกรมันซ่อนอยู่ไม่ได้เกิดจากถ้าดูถึงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้คดีเนี้ยผู้ฟ้องคดีคือของผู้ช่วยยังไม่้องอันนี้ชี้กคือคือตัวไหนแตกไฟล์แตกซิปแล้วใช่ไหมคะ คิดแตกแล้วไงแต่ว่าคิดแตกแล้วต้องคิดอะไรอีกไหมอ่ะพี่เล็องคิดอีกทีหนึ่งให้หลานดูหน่อยเราจะเห็นนมครับว่าศาลไปให้น้ำหนักลั่นลั่นลั่นลั่นลั่นลั่นใหนแตกไปแล้วก็ต้องลั่นราคากลางเป็นเป็นเป็นเป็นอย่างมากเพราะว่าในเรื่องของการกำหนดราคากลางที่มีการกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดใช้ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูงเกินไปทำหน้าต่อนี้ ไม่เห็นเป็นนั้นเป็นเป็นบทบาทแน่นของคณะกรรมอ๋อการครับมาแล้วมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ตามที่ได้รับพวกนี้มันจะมีแต่งตั้สีงดำที่คณะกรรมกรสีเทาเด้งขึ้นมาท่านต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีนะครับ เพราะว่าในไม่อใช่นาไม่คมีสีเทาเด้งหรืจะคตรงนี้หน่อยหนึ่งคะท่านอาจจะต้องร่วมกันรับผิดนะครับ ในจำนวนที่มากไม่มีนะยังลองคิดอีกทีได้ไหมคะเอ่ี่ไหว่ามันพอเปิดตัวนี้หรือเปล่า คนอื่นๆที่ไม่ได้ดูเรื่องเนี้นะครับก็จะยังถูกกัน ว่าท่านมีความรับผิดเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันงยังไม่ได้นะตะกี้มันนั่นมาแล้วกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะส่วนกำหนดการการกำหนดราคากลางครับ ในส่วนของเรื่องวัสดุอุปกรณ์ราคงนี่นี่มาแล้วนี่นี่นะโอเคค่ะหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งของพี่ใหญ่ยังไม่อยู่คดีต่อไปนะครับคดีที่เป็นกรณีที่การออกคำสั่งที่คณะกรรมการแล้วก็นายกเทศมนตรีชดใช้เงิน กรณีมีการอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างโดยไม่ปรับผู้รับจ้าง อันนี้มันเป็นปัญหาเนื่องจากว่ากรณีที่ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับมีการมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะงานโยธาสาธารณะในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับ คือในส่วนเนี้ยนางคณะตีเนี่ยนะครับท่านได้มีหนังสือออกมาฉบับหนึ่งตั้งแต่ปี 2500 หนังสือที่นว 165ครับ2500ลงวันที่21ตุลาคม2500ท่านได้กำหนดเอาไว้อย่างนี้นะว่า เวลาที่แนวปฏิบัติในการที่จะผู้สัญญา จะใช้เป็นข้ออ้างในเรื่องของการที่ทำงานราชการ ในช่วงที่มีฤดูฝนเนี่ยท่านบอกว่าตัวคณะกรรมการตัวผู้รับจ้างจะเอาเรื่องดินฟ้าอากาศ มาใช้เป็นเหตุอ้างในการขยายเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่า ก่อนที่คุณจะมาทำสัญญาคุณต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าในช่วงที่คุณมาทำสัญญา มันเป็นฤดูฝนนะฮะ มันเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงฤดูมรสุม เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่ทำแล้วมีฝนตกอะไรต่างคุณจะอ้างว่าฝนตก น้ำท่วมเนี่ยทำงานไม่ได้ ขอขยายเวลาเนี่ยไม่ได้ แต่ว่าศาลปกครองสุด ในคดีนี้ท่านไม่ได้เห็นเป้นกรออกรท่านบอกว่า จริง ๆ ในเรื่องเวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันจะต้องดูด้วยว่าฝนตกน้ำท่วมมันเป็นฝนตกน้ำท่วมปกติ หรือมันเป็นกรณีฝนตกน้ำท่วมที่ไม่ปกตินะครับ คดีนี้มันเป็นกรณีที่ว่าทางเทศบาลเขาในในในบริเวณแถบนั้นเนี่ย ปรากฏว่ามีการเช็คสภาพอากาศในช่วงที่มีการทำงานของผู้รับจ้างก็ปรากฏว่าช่วงนั้นมันมีการมีมรสุมเข้าพอดี มันเป็นเป็นเป็นช่วงฤดูเออเป็นช่วงที่มีมรสุมเข้าไม่มีพิษไม่มีิแล้วฝนมันก็ตกหนักกว่าปกตินะครับแล้วก็ทางเทศบาลเขาส่งไปแล้วมั้งเนี่ยเจ้ายาย่ไม่สามารถที่จะระบายน้ำที่เกิดจากฝนตกออกไปได้ทันนะครับ มันก็เกิดน้ำขังผู้รับจ้างเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานได้ เพราะฉะนั้นเนี่ย กรณีนี้ต้องถือว่าเป็นเหตุด้วยสายนะ ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปทำงาน แล้วก็เป็นความผิดของหน่วยงาน ด้วยที่ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการให้ผู้สัญญาเข้าไปทำงานได้เพราะฉะนั้นจะไปยึดถือแต่แต่ตัวหนังสือของคณะรัฐมนตรีที่ออกมาแล้วบอกว่ายุดเป็นข้ออ้างไม่ได้เนี่ยไม่ได้มันต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของตัวนายกเทศมนตรีที่จะพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาได้ เพราะนั้นเนี่ย การที่นายกเทศมนตรีเนี่ยนะครับมันกับคณะกรรมการตรวจการแก้วที่นา แล้วเห็นว่ามันเป็นข้อขัดข้องที่ผู้สัญญาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แล้วก็เป็นความบกพร่องของตัวเทศบาล แล้วก็มีการขยายระยะเวลาโดยที่ไม่ปรับผู้รับจ้างก็ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้วนะครับ กรณีก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลองไรอันนี้เราก็จะได้หลักว่า ถ้ามันเป็นการทำงานช่วยอันนี้คือแต่ให้ผู้ช่วยรับผิดชอบไว้เลยนะคะจนถึงวันลงทะเบียนซึ่งไม่นานนี้ลอีกไม่ตนานนี้เราก็เอามาใช้ในรับเครื่องนี้ค่ะที่จะใช้ในการเครื่องรหัสตามนี้นะคะขอ๋อต้องให้ตรงกั้แต่ว่าต้องเป็นระวังเอาไว้ด้วยว่ามันจะต้องียู่ทห่751ที่เอ่นักใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คขีดทีหนึ่งเขียนเป็นตรงนี้ก่อนครับหรือมรสุมได้ไม่ได้ยังไม่รู้มันไม่ใช่กรณีปกติถ้ได้ก็ได้เราต้องดูเป็นกรณีบอกว่าได้ ข้างในเป็นอะไร เป็นตังเป็นทเป็นทองเป็นอะไรบ้างต่อไปก็เป็นกรณีของคำสั่งให้กรรมให้คณะให้กรรมการตรวจการจ้างชดใช้เงินนะกรณีไม่ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้างนะครับ คือเรื่องนี้นะครับมันเป็นกรณีที่ว่าทางกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยเขาไม่ เรียกค่าปรับหรือไม่เสนอผู้อำชาให้เรียกค่าปรับจากตัวผู้รับจ้างที่มีการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา แต่ว่าในทางพิสูจน์ในทางนำสืบของศาลเนี่ยปรากฏอย่างนี้นะฮะว่า เรื่องที่ว่าผู้รับจ้างเนี่ยปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่รับรู้กันเฉพาะคณะกรรมการตรวจการจ้างมันเป็นเรื่องที่รับรู้กันทั้งเทศบาลทั้งผู้บริหารก็รับทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ จริงอยู่แม้ว่าตัวผู้พร้อมคดีเขาจะไม่ได้รายงานไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 15วงเล็บ4ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเพิ่มสูงของหน่วยการบริหารด้วยการส่วนท้องถิ่นก็คือมีการรายงานให้กับทางผู้ผู้ที่มีอำนาจ ในการจัดซื้อจัดจ้างทราบก็ตามแต่ว่าข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าผู้บริหารเองเนี่ยต่างก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีข้อเท็จจริงพวกนี้เกิดขึ้นนะครับแต่แต่ผู้บริหารเองเนี่ยที่ ไม่ยอมดำเนินการเรียกค่าปรับแถมตอนจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายก็จ่ายให้เขาเป็นเต็มจำนวนนะครับ โดยไม่มีการหักค่าปรับใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นศาลท่านก็บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ถือว่าเกิดจากการที่ตัวผู้ฟ้องคดีกระทำนะครับอันนี้ตามทางผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ก็คือท้าการตรวจการยาก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่สำหรับตัวผมเองผมมองว่าเรื่องนี้นะฮะอย่างไรก็ตาม ไอ้เรื่องนี้มันเป็นข้อจริงในทางสื่อของศาลที่ได้ความสืบได้ เพราะว่าผู้บริหารเขาทราบแต่อย่างไรก็ตามในกรณีเการกรณีผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยท่านต้องทำรายงานเสนอผู้ร่วมชา ที่เกี่ยวข้องให้ทราบตามกฎหมายนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตนะครับ เรื่องนี้มันเป็นการที่ัที่ที่ที่ว่าพิสูจน์ได้นะครับ ในทางคดีแต่ว่าในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราในฐานะที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มีความใกล้ชิดกับผู้รับจ้างนะครับ รู้ว่าเขาจะต้องทำงานเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ถ้าพบติดเลยต่างๆเราต้องรีบรายงานตรวจผู้ราบจ้างนะครับ ไม่ใช่ปล่อยทิ้งเอาไว้ จนจนเรื่องมันจะมาเกิดในภายหลังนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของกรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกเหมือนกันที่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงโดยไม่ถูกต้อง อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าทางเทศบาลเนี่ยครับได้มีการจัดโครงการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานทั้งหมดเนี่ยประมาณ 9คืนนะครับในแต่ละคืนก็จะมีการจัดประกวดร้องเพลงในทุกๆคืนแล้วก็มีการจ้างตัวคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงคนละ5,000บาทต่อคืน ครับในจำนวนจำนวนสี่คนด้วยก่อนด้วยกันนะครับ ปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งนะครับ มีอยู่คืนหนึ่งทางกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงก็ได้มาที่บริเวณจัดงานเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุขัดข้อง ในคืนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการประกวดร้องเพลงได้ ก็มีการแจ้งยกเลิกงานในคืนวันดังกล่าวไปนะครับ แต่ว่าทางคณะกรรมการตรวจการจ้างท่านก็บอกว่าเอาในเมื่อกรรมการตัดสินท่านก็มาแล้วนะครับ แล้วเราเองก็ไม่ได้ไปแจ้งล่วงหน้าท่านด้วยว่า วันนี้เราไม่สามารถจัดการประกวดได้ ก็เลยมองว่าเรื่องนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องรับผิดก็เลยจ่ายค่าจ้างให้กับตัวผู้ตัดสินการประกวดร้องเพลงไปคนละห้าพันบาทตามปกติแต่ว่าทางต่อมาภายหลังทางผู้ตรวจสอบเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าก็มันไม่มีการประกวดคือทางผู้บริจาค่าจ้างให้เขาได้ยังไงนะฮะแถมกรรมการคนจ้างมากี่คน แต่เวลาการให้คะแนนคุณมีการให้คะแนนกันแค่สามคนอีกคนหนึ่งมานั่งเป็นประธานเฉยๆไม่ได้ทำตามกฎหมาด้วยคุณไปจ่ายอย่างนั้นได้ยังไงก็มีการเรียกเงินเรียกทองในส่วนนี้คือนะครับศาลปกครองสุดท่านก็วินิจฉัยคดีนี้ท่านบอกว่า จริงอยู่แม้ว่าวันนี้คืนวันที่คืนวันที่เก้าเนี่ยมันไม่ได้มีการประกวดร้องเพลงนะฮะแต่ว่ากรรมการเนี่ยเขามาแล้วนะฮะแล้วทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปแจ้งเขาก่อนว่าไม่ได้ว่ามันจะมีเหตุที่ไม่สามารถที่จะประกวดร้องเพลงได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุขัดข้องทางที่เทศบาลเป็นคนเกิดขึ้นที่เทศบาลนะครับ แล้ว อีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวกรรมการคนที่สี่ที่เขาไม่ได้ตัดสินคดีด้วยเขานั่งอยู่เฉยๆนะครับเขาก็ไม่ยั่งอยู่เฉยๆนะครับเขามาเขาก็มาในฐานะที่เป็นกรรมการตัดสินมาช่วยในการดูภายในภาพรวมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็การตัดสินคดีเกิดการตัดสินประกวดร้องเพลงเนี่ยศาลท่านก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการจ้างทำของ มองที่ผลของการทำงานเป็นหลักไม่ได้มาดูหรอกว่าใครจะต้องให้คะแนนกี่คนอะไรยังไงี๋ยวท่านมองว่าเออก็ในเมื่อมีการจ้างมาแล้ว แล้วการตัดสินก็มีการตัดสินเอาลิงที่ส่งให้ไปเปิดในคงนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้กับตัวก็ทำการตัดสินไป เพราะฉะนั้นในการจ่ายเงินก็ถือว่าจ่ายไปถูกต้องแล้วนะครับไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินโดยส่วนรับงานที่ไม่ถูกต้องและก็การจ่ายเงินไม่ถูกต้องนะครับ อันนี้ก็มีหลักที่เราควรจะต้องพิจารณาในคดีนี้ก็คือว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราดูคือว่าเหตุนี้จะต้องเป็นเหตุเหตุที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานของเราเป็นเหตุแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่าเออเรามีเหตุขัดข้องแล้ว เรารู้ก่อนว่าจะมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถจัดการได้อันนี้ผมคิดว่าเราก็อาจจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้เกิด เกิดเกิดเหตุขัดข้องกระทันหันนะครับ นั้นก็เลยศาลท่านก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ถือว่ามีดังมาปฏิบัติหน้าที่แล้วครับ ต่อไปเป็นเรื่องการตรวจการแจ้งเหมือนกัน เป็นกรณีที่คำสั่งให้หัวหน้าส่วนโยธาชดใช้เงินกรณีข้าราชการตรวจการแจ้งตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา อันนี้เป็นเรื่องที่ตอนอ่านคำสั่งนี่ก็นึกนึกภาพออกนะครับ ตอนผมอ่านคำพิพากษาคดีนี้ผมนึกภาพออกเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้น คือเรื่องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยไปตรวจรับงาน แล้วเห็นว่างานเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแบบนะครับพอเห็นว่างานไม่เป็นไปตามแบบก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ ก็เอ๊เราจะรับงานได้หรือเปล่าแน่เงี้ยนะครับมันมีนี่ด้วย หรือว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดี ก็เลยไปปรึกษากับหัวหน้าส่วนโยธาซึ่งเป็นผู้บัญชาของตัวเอง หัวหน้าส่วนโยธาท่านก็บอกว่าเอ้าก็ในเมื่องานไม่เป็นไปตามที่ว่าไม่เป็นไปตามแบบคือเออมันมีการใช้เหล็กจอยเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามแบบนะครับคือในในแบบต้องใช้เหล็กจอยมาแต่ว่าไม่ได้ใช้เนี่ยแต่ว่าถนนที่ก่อสร้างมันก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้คุณก็ตรวจรับงานไปนี่ นะพวกคุณก็ตรวจรับงานไปแต่มันไม่ยอมหักค่างานหักค่าเหล็กออกเท่านั้นเองทางคณะกรรมการสูงอ๋อขั้นสูงขั้นสูงตรงไหนข้างั้เมื่อกี้ค่ะผู้ชายเขานั่งที่ไหมทไ้นไปที่โคมค่ะที่โคมัเมื่อกี้ทแอดวานค่ะถึงได้ไหมกรรมการสุดท้ายสุดท้ายเลยจะได้ทำตามท่าน พูดเป็นวาจาโอเค ก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วแล้วยูสเนมคือยูสเนมจะส่งให้นะคะเสียบเอานี้ถ้าคุณจะเสียบเครื่องเครื่องรูปแบบก่อนค่ะ เดี๋ยวพี่ตากส่งยูสเนมให้คุณไปทำไม่ไม่ได้ใส่ไว้แปดพังทางกรรมการตรวจการเครื่องรูปแบบตกล่องนี้ค่ะเพ่พี่ตากให้อ่ะนะครับ ว่าการแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้น จะให้ผมทำยังไงทางหัวหน้าส่วนกาางท่านก็ตอบคำถามท่านเคยตอบตอนที่มีกรรมการตรวจการจ้างมาปรึกษาผมว่าก็รับงานไปได้หรือว่าก็มีหักค่าทางก็แล้วกันปรากฏว่าพอรับงานไปตามความเห็นของหน้าส่วนโยธาเนี่ยปรากฏว่าต่อมาหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้เห็นด้วยเฮ้ยคุณเจ็บแล้วมีไฟแดงรับงานแบบ เกิดขึ้น มันมีความเป็นการแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้เงินไปรวมถึง หัวหน้าส่วนโยธาด้วยที่เป็นคนให้ความเห็นนะครับศาลปกครองท่านบอกว่า เอ๊เรื่องเนี้ยจะไปสั่งให้หัวหน้าส่วนโยธาเขารับผิดด้วยได้ยังไงนะครับ เพราะเขาไม่ใช่กรรมการตรวจการจ้างนะครับความเห็นที่เราให้ความเห็นต่อเณะกรรมการตรวจการจ้างก็เป็นความเห็นของเขาในฐานะผู้บัญชาเท่านั้นเอง ครับไม่ได้ผูกพันตัวคณะกรรมการก้างเลยหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการก้างเป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ตัวหัวหน้าส่วนโยธาเขาเป็นแค่ความผิดของเขาการเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการทักท้วงกาดอะไรก็ไม่ได้เป็นผู้กระทำละเมิด ต่อหน่วยงานก็ไม่ต้องรับผิดนะครับ เห็นไหมครับว่า เรื่องนี้ศาลท่านก็พิจารณาตามความเป็นธรรม ราะว่าความเห็นก็ให้ให้ความเห็นได้ แต่ว่าการที่จะมาตัดสินใจทำก็ต้องดูว่าคนที่เขาตัดสินใจใช้เป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่ไหมนะครับ การที่เราเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่ต้องตัดสินใจ เราอาจจะสามารถหาข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ได้แม้กระทั่งความเห็นของผู้ชาเราได้ นะครับ แต่ว่า ถ้าการตัดสินใจที่มีความผิดพลาดขึ้นมาเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอันนี้นะ พราะนั้นเนี่ยท่านจะไปใช้ผู้มั่งชาให้มาตอบความเห็นเพื่อที่ท่านจะพ้นจากความรับผิดทางละเมิด หรือว่ารับผิดทางละเมิดน้อยลงเนี่ยไม่ได้แล้วนะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมงาน และก็การตรวจสจ้างก็คือเป็นเรื่องกรณีคำสั่งใรควบคุมงานและก็กรรมการการจ้างชดใช้เงินกรณีประมาทเรื่องไม่ควบคุมงาน และก็ตรวจรับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด แล้วก็ข้อกำหนดใช้รหัสเดียวกันเลยเนี่ย แปดแปดเนี่ยตาเนี่ยเป็นปัญหาค่าสุิของส่วนราชการหลายแจ่ายไปที่หนงเนี่ยใช้จ่ายเราจะไม่ได้ขออนุญาตผู้บรรยายเอาเบอร์ของเราดีกว่าเอาที่เลยใช้จ่ายเลยยูทูบเนมเป็นคือที่บอกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกเพราะอะไรเพราะว่า เรื่องเนี้ย ตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยภาระหน้าที่ค่อนข้างมากการที่ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็จะเห็นปัญหาว่าเทศบาลบางแห่ง มีปัญหาเรื่องบุคลากร ในขณะที่ภาระหน้าที่ส่วนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นภาระหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในการทำโครงการแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีโครงการจำนวนมากเจ้าที่บางคนเนี่ยก็ทำหน้าที่หลายโครงการ เจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการอะไรเลย ก็ต้องถูกแต่งตั้งให้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างบ้างนะครับกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกรรมการกำหนดราคาการบ้างซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแต่เพราะว่ามีความจำเป็นเรื่องของบุคลากรก็ทำให้บางแห่งก็จะมีการแต่งตั้าหน้าที่อื่น ที่ไม่ได้เกี่ยวงานเรื่องนั้นโดยตรงไปทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลด้วย เวลา เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะ เลขบัตรประชาชนใครเห็นนะครับว่าเอ๊ะน่าเจ้าที่ส่วนหนึ่งก็น่าก็น่าก็น่าเห็นใจครับว่าเขาไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น บางคนทำงานการเงิน ให้ไปตรวจร่างกายจ้างเนี่ยถามว่าเขาจะรู้ไหมว่าการก่อสร้างถนนเนี่ยจะต้องเต็มมาตรฐานยังไง ต้องรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะซึ่ง แม้แต่ตัวผู้บรรยายเองเรียนจบกฎหมายมาแล้ว่ารู้กฎหมายทุกอย่างมันก็ก็ไม่รู้ทุกเรื่องนะ พราะฉะนั้นตัวเจ้าที่การเงินเองที่ท่านไม่ได้เรียนเรื่องโยธามาท่านจะไปรู้เรื่องพวกนั้นได้ยังไงก็น่าจะพ้นวิสัยท่านซึ่งคดีที่ได้นำมาให้พวกเราดูต่อไปก็เป็นเรื่องทำนองอย่างนี้เพราะเรายังขั้นต่ำอยู่นะตัวเจ้าที่การเงินและบัญชีไปเสียไปแล้วผู้ตรวจรับงานจ้างปรากฏว่าไปตรวจเสียไปแล้วเราคลิกไงค้นหาอีกรอบก่อสร้างถนนอ่านข้อมูลจากบัตร ถามว่าเวลาเราไปตรวจงานจ้างตรวจถนนเราต้องไปดูอะไรบ้างเราก็ดูว่าเออถนนมันเป็นยังไงมันเรียบร้อยดีไหมไม่พบข้อมูลค่้คงไม่มีใครเลยวัดนาอ่านไม่ได้ของถนนเนี่ยว่าได้ตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือเปล่าถ้าหากมีมันไม่งานนี้มีการเข้าระบบซ้ำอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในนคดีเนี่เข้าใจว่าเขาแน่จะมีการตรวจนะแต่ว่า พอถนนสร้างเสร็จเนี่ยมีการมีมีหน่วยตรวจสอบเข้าไปตรวจเขาก็ไปใช้วิธีการขุดเจาะดูนะเขาไปขุดเจาะดูก็คือขุดเจาะสามจุดด้วยกัน ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการขุดเจาะลงไปปรากฏว่าท่านไม่พบข้อมูล มันได้ความไม่เป็นไปตามมันขาดไปจุดสองเซนติเมตรโครงการหนึ่งแล้วอีกโครงการหนึ่งก็ขาดไปหนึ่งจุดสามเซนติเมตรซึ่งถือว่าน้อยมากนะ าท่านก็บอกหรือว่าบัตรเราเสียไปแล้ว คุณไปตั้งยังไงเนี่เขาไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากท่านงานแพทยแล้วก็ไอ้ที่คุณไปตรวจตามจุดเนี่ย ก็เป็นวิธีการสุ่มตรวจคือมันไม่อ่านง่ายๆเลยสุ่มตรวจมันต้องอ่านมานานหลายปีแล้วมันมีการเปิดใช้ถนนแล้ว ต้องไปทำบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นไอ้ความหนาความอะไรของถนนมันก็อาจจะมีการหรือรู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างเทศบาลให้บัตร ประกอบกับถนนหมดอายุมให้เราใช้นะคนก็ใช้สัญจรได้มันก็ไม่ปรากฏว่ามันไม่สามารถอ่านได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีนะครับ คือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเนี่ยครับซึ่งเป็นกรรมการตรวจการช้างเนี่ยเมื่อพิจารณาพฤติการของการตรวจการจ้างทั้งหมดก็ไม่ปรากฏพฤติการที่ต่อไปในทางที่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลยได้อย่างไรเลยนะครับ คดีนี้ท่านก็พิพากษาเพิกถอนคำสั่งให้เจ้าที่ชดใช้เงินไปอันนี้เราก็จะเห็นนะว่าศาผปกครองท่านก็ศาลปกครองสุดนะท่านก็ได้ดูได้ดูได้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ท่านได้รับการมอบหมายภาระหน้าที่ที่ไม่ใช่สายงานโดยตรงของท่านประกอบกับเรื่องความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นบางทีมันความบกพร่องมันเป็นเรื่องเทคนิคมากๆนะครับ มันเป็นเรื่องเทคนิคมากๆ คนวิสัยที่ท่านทางด้านการเงินท่านบัญชีท่านจะเทศท่านจะรู้ดังนั้นศาลท่านก็ตัดสินในคดีในหลายคดีนะเข้าใจว่าคดีนี้ มีหลายคดีที่มีฟ้องแล้วศาลท่านก็เพิกถอนคดีทั้งหมดเลย เพิกถอนคำสั่งทั้งหมด ต่อไปเป็นกรณีที่มีคำสั่งให้คณะกรรมการตรวจรับัสดุชดใช้เงินกรณีมี การประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการจัดซื้อหนังสือและหนังสือการเรียนการสอนคดีนี้ มันเป็นคดีที่น่าสนใจมากเลยเวลาที่เราเวลาที่ลูกเราได้รับหนังสือแจกจากจากท้องถิ่นถ้าเราเปิดหนังสือหน้าแรกมาเราควรจะเจอให้ให้อ่านใหม่ได้ไหมใช่ปะ หนังสือเราเปิดมาเจอมาหน้าแรก มันควรจะเป็นอะไรไม่ควรจะเป็นอ่านี่นี่ผู้ช่วยแคปอันนี้ให้ทำงานหรือเปล่าแคปไปแล้วไงอ๋อส่งมาแต่ว่าหนังสืออันนี้มันแตก่แพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เจอคำนามมันเจอภาพนายกนะเจอภาพนายกนะครับกับรองนายกเป็นพืชเลย ทั้งเต็มหน้ากระดาษนอกนั้นไม่พอนะด้านหน้าไม่พอนด้านหลังปกหรืออีกนะครับซ้ำก็ไปอีก เป็นหน้าปกเป็นหน้ารูปนายกเนี่รอเลยนะครับกับรองนายกเนี่ยเต็มไปหมดแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจผู้กองครูเพราะว่าผู้กองที่ดีเขาเป็นใคารกันพอดีว่าเขาได้มีทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาไปขอเงินทุดนุนจากองค์การมหาส่วนจังหวัดให้จัดซื้อหนังสือเรื่องเปิดโลกวิทยาศาสตร์ทีนี้เนี่ย ในสัญญาที่ไป จ้างบริษัททำหนังสือเนี่ยเขาก็ บอกว่า ให้คือ หนังสือ เปิดโลกชุดเปิดโลกวิทยาศาสตร์นะครับ ไม่ไม่ ได้มี การทำสัญญากำหนด ว่า ให้ ต้อง ใน หนังสือจะต้อง มี รูป ผู้บริหารนะใน สัญญา ไม่มีนะครับใน สัญญา ไม่มี แต่ ทีนี้ ตอน ตรวจ รับ เนี่ย ผู้ฟ้อง คดี เนี่ยเขาไป ตรวจ รับ เขาก็ เห็น นะเขาก็ เห็น ว่า มี รูป ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่ แต่ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นท่านก็คงจะดูแล้วเออพวกหนังสือมันก็เป็นไปตามมาตรฐานก็อาจจะมีรูปผู้หารแถมมาหน่อยก็ไม่เป็นไร ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย โดยหลักเกณฑ์ของทางราชการ หลักเกณฑ์ในการตรวจรับตรวจรับงานถ้าเราเห็นว่างาน่ต้องต้องบังส่วนใช่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ถูกต้องบังส่วนสวัสดีค่ะหรือไม่ครบ ครับต้องรายงานผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องให้ทราบภายในสามวันการนี้ถึงจะถูกต้องครับแต่ท่านไม่ได้ทำแล้วอีกอันหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีแนวทางปฏิบัตินะครับว่า เวลาที่เราเงิบประมาณของราชการไปใช้เนี่ยนะครับจะทำบริการแย่นี้คุณอย่าเอาเงินงบประมาณของทางราชการไปใช้ในการจัดทำประชาสัมพันธ์เองนะครับ ห้ามเอาเงินห้ามห้ามเอาเงินไปใช้ในลักษณะของเป็นการซื้อของเนี่ยในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองก็คือเวลาคุณซื้อของไปแจกพี่น้องประชาชนเนี่ยหรือทำโครงการอะไรต่างๆประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ให้มีรูปผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ หรือว่าอะไรต่างๆ ว่าเรื่องนี้เป็นใครเป็นคนทำอะไรยังไง ไม่ให้มีให้มีชื่อเฉพาะโครงการเท่านั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ ทางหน่วยงานผู้ตรวจสอบก็บอกว่า มันมีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งขัด กับหนังสือของกระทรวงมีไครต้มเราข้งทางเอาหนึ่งชุดผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้ารถูการคนนี้ก็ถูกเรียกให้คำนั้นเขาก็เอาคดีมาฟ้องคดีนี้ก็โชคดีนะผู้ฟ้องเดียวโชคดีก็คือว่า ซองมีอะไรบ้างทอดมันไปฟรีต้มยำเผ็ดสามอย่างท่านบอกว่าเนื้อหาสาระเป็นเนื้อหาสาระที่ได้มาตรฐาน แล้วก็เป็นไปตามสัญญา แล้วก็มีการเอาไปใช้ในการเรียนการสอน ได้อย่างมีมาตรฐานนะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องของคุณภาพนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพของ ภาพปกด้านหน้าและด้านหลังที่มีภาพของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แม้มันจะไม่ถูกต้อง แต่ว่าในส่วนนี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในราชการนะครับ อันนี้ก็ถือว่า เรื่องนี้ไม่ครบองค์ประกอบความรับผิดฐานละเมิดผู้ฟ้องคดีก็เลยไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับแต่พวกเราก็ต้องระวังนะเวลาที่ของอะไร เวลาจะไปแจกพี่น้องประชาชน ก็ต้องระมัดระวังว่าไม่ควรจะมีรูปผู้วิหารท้องถิ่นนะครับแปะอยู่หรือว่าชื่อผู้วิหารท้องถิ่นครับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะว่ามันเคยมีคดีที่เทศบาลแห่งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับทางท้องถิ่นแห่งนั้นท่านก็ไปจัดงานประเพณีสงการถูกไหมครับ แต่ป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลสงการที่ท่านทำ ผมอ่านดูแล้วนะคดีนผมไม่ได้เอามา แต่ว่าคดีนั้นเป็นเรื่องจงใจประมาทเรื่องอย่างไร้ายแรงคือป้ายประชาสัมพันธ์ที่ขึ้นมา ท่านเขียนไว้ไงท่านเขียนว่ายิ้มหวานบริการดีสืบสารประเพณีเพื่อพี่น้องผมอ่านดูแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคือโครงการเทศกาลบริการแล้วในป้ายประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยก็จะมีรูปท่านนายกนะครับเต็มเลยนะครับ ข้อความนิดหนึ่งแล้วก็ข้อความนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อความที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้เรานี่นี่นี่เขาจะจัดงานสงการกันใช่ไหมทางนั้นก็คดีนั้นก็โดนเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเพราะเอาเงินก็เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการไปใช้ในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนตัวครับ ยิ้มหวานบริการน่าจะสื่อถึงนายกไม่ได้สื่อถึงเรื่องของการจัดงานเทศกาลสงการครับอันนี้ก็ เป็นอุทาหรณ์ที่พวกเราได้นำไปถามว่าเนี่ยมันมีหนังสือกระทรวงมาไทยอยู่นะว่าจะเป็นทำเป็นเอาเงินของราชการไปกระจายต่างชาตตอนนี้ดูเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้เวลา็ดนาฬิกาแดนาทีนะะเนื้อหาที่นำมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าคงบรรยายคงไม่หมด ก็เอาบรรยายเท่าที่เราได้ในส่วนเอกสารที่แจกไปเนี่ยพวกเราก็ไปื่อสาต่อก็ได้นะครับเราพยายามที่จะพูดให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเวลาเราจะเหลือเวลาอีกประมาณส่วนหนึ่งเอาไว้ตอบคำถามตัวอย่างต่อไปเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องการคำสั่งให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชดใช้เงินกรณีการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เออน่ไาม่เห็นใจครับเวลาที่ท้องถิ่นหรือเทศบาลต่างๆ เนี่ย เวลาที่มีการรับบรรจุข้าราชการใหม่มานะ ท่านก็จะบอกเอ้ยน้องใหม่นะครับยังไม่รู้เรื่องอะไรตุนพี่ที่อยู่ที่สำนักงานก็มักจะอย่างนี้ครับ ก็รับน้องใหม่ ก็มีงานอะไรก็จะเรียกน้องใหม่นะใช้ง่ายใช้คล่องนะครับยังไม่ ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับ ก็จะได้รับการมอบหมายงานค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะครับคดีนี้ก็เหมือนกันคดีนี้น้องคนนี้นะครับ ผู้ฟ้องคดีคนนี้เขาเป็นข้าราชการใหม่เพิ่งบรรจุนะครับ แล้วเวลาเขาบรรจุมาเนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานการเงินซะด้วยนะครับ แล้วก็เขาก็ต้องปฏิบัติงานแต่ปรากฏว่า มันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าเทศบาลที่เขามารับมามามาบรรจุเนี่ยมีงบประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า เงินมันไม่พอจ่ายใช่ไหมเงินมันไม่พอจ่ายแต่เขาก็ไม่ได้รายงาน่วงจ่ายให้ทราบจนมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกินไปกว่าที่ที่ควรจะเบิกได้ ต่อมาก็มีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็มีการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเรารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนศาลท่านก็พิจารณาแล้วนะครับว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาบรรจุปฏิบัติหน้าที่าการงนานแม้ตัวผู้ฟ้องคดีนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนะแต่การปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชีก็เป็นการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ บังคับบัญชา ของผู้บัญชานะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณสูงกว่ารายรับรายจ่ายอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่โดยตรงที่ผู้ฟ้องคดี จะอยู่ในวิสัยที่จะไปเสนอหรือรายงานต่อผู้บัญชาให้ทราบได้ หรือท่านก็มองว่าเรื่องนี้เป็นงบเกินดุลขาดดุลพวกนี้นะมันเป็นเรื่องของตัวผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป ที่จะต้องเป็นคนรายงาน ไม่ใช่เรื่องของทู้ฟ้องคดีเพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก็อย่างอย่างอย่างการดูแลเรื่องการลได้การบังคับบัญชาของตัวพ่วงบัญชาอยู่นะครับท่านก็คงจะมองว่าไม่ใช่ว่าข้าการใหม่มานะฮะ พอเจออะไรที่ไม่ถูกต้องก็รายงานร่วมใจอย่างเดียวเนี้ยท่านก็คงมองเรื่องความเป็นจริงด้วยนะว่ามาใหม่ๆจะไปทำอะไรอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ศาลท่านก็พิพากษาถอรับแทนในส่วนที่เรียกให้น้องคนนี้รับผิดชดใช้เงินนะครับมีข้างล่างไหม อันนี้เป็นอันนี้เป็นการใช้จ่ายเงินนะคดีต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือว่าเอาเงินอุดหนุนเนี่ยไปใช้ในในในในงานอย่างอื่นนะครับ ไปจัดงานประเพณีซึ่งมันไม่ได้อยู่ในส่วนที่สามารถเอาไปใช้ได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในคดีนี้ศาลท่านก็มองว่า แม้ว่าการใช้จ่ายเงินสุดหนุนเนี่ยมันจะใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องนะครับ แต่ว่า ภารกิจที่เอาไปทำเป็นภารกิจตามหน้าที่ของเทศบาลแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ไม่ทำให้ได้การเสียหายนี่ก็ถือว่าการที่สอบข้อต้องทำขออนุญาตข้าไปในส่วนที่คำสั่ง ให้ผู้บริการกองแผนื่องบประมาณไดใช้เงินกองตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทยเป็นเหตุให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่างบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณเบิกจ่ายได้ครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เกิดเหตุที่ว่าทางผู้บริหารท้องถิ่นนะครับมีการตั้งงบประมาณที่จะไปศึกษาดูงานต่างประเทศเฮ้ยพี่ตาได้แล้วอ่ะ ถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้แต่ว่าในส่วนของแนวของกระทรวงมหาดไทยเขามีหลักเกณฑ์กำหนดไว้อยู่นะว่าเวลาที่คุณจะตั้งงบมาในการใช้จ่ายงบมาที่เพื่อไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเนี่ย คุณจะตั้งได้เท่าไหร่เขามีเกณฑ์ในการกำหนดไว้ว่าคุณต้องตั้งได้ในอัตราร้อยละสองนะครับ ของงบประมาณรายรับอ้าวมีคนได้แล้วเหรอกองังได้ประมาณให้คิดเยอะๆใช่ไหมตาคือเรื่องเนี้ย การตั้งงบมาร้อยละสองเนี่ยออกโปรแกรมรว่าเอาบัตรออกเทศมาลเอาบัตรออกเอาบัตรออกเขาไปตั้งเอาตามงบประมาณที่ท่าจะได้รับที่เขาจะเดินทางแต่จริงๆแล้วเขาต้องไปดูอะไรฮะถึงเข้ายูทูบใหม่เลยในปีประมาณก่อนหน้าเนี่ยให้มันอ่านแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนเขาคิดว่าปีนี้ยังไงเทศบาลก็ต้องมีรายได้รับรายรับสูงอยู่แล้วแหละนะครับก็ตั้งงบมาเผื่อไปเลยร้อยละสอง นะครับเพื่อที่จะให้สามารถไปดูงานในต่างประเทศได้นะครับปรากฏว่ามันไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่าเทศบาลไม่ได้มีรายรับสูงถึงขนาดที่จะสามารถตั้งงบประมาณในการศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศในอัตราร้อยละสองได้นะครับตอนนี้ก็เลยมีข้อมูลการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ถูกต้องคือ แต่ว่าเรื่องนี้ไมได้แล้วนะลองใหม่นี้ต้องออกจากระบบผมว่าหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังกับหน้าหลังเป็นผู้ในการผมออกไปแล้วอ๋อเราออกจากระบบแล้วเข้าใหม่เลยนะคะท่านต้องดูนะท่านผู้หาต้องยดูด้วยว่ามันมีหนังสือกระทรวงมันกำหนดไวู้นะว่าเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็มีหนังสือแนวทางซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณด้วยแล้วในในหนังสือขั้นตอนการทำก็กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าต้องใช้อย่างไรนพอท่านก็ส่งไปส่งรายละเอียดอะไรต่างๆแนบไปทั้งหมดแต่นายกท่านไม่สนใจอ่ะนะฮะท่านบอกท่านก็สั่งการ กำหนดทั่วมาจะมีความแซ่บได้ไหมอาจารย์เป็นเก็บไวะอาจารย์นี่แซ่บแในตัวค่แซ่บในตัวที่บอกแล้วว่าสาไม่ทันแล้วสภาก็ดันอนุมัติเพราะนั้นเนี่ยท่านก็มองว่าได้หรอดอกไม้ลำพังการกระทำของผู้ในการกองทุนเนี่ยนะครับ จะถือว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือหวังเรื่ออย่างแรงไม่ได้เพราะว่า ท่านได้ทำตามหน้าที่ที่ท่านสมควรทำแล้ว ได้เสนอไปแล้ว บอกให้พี่นายแล้วท่านก็ก็ยังจำกำหนดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่เพราะนั้นยังไม่โพสการกระทำของอ๋อคข้อหมายก็ไม่โพสไม่ได้เป็นการกระทำละเมิที่เราเข้าไอ้นี่ไงหรืออย่างไรเลยครับเพราะนี่เมืแต่ว่าเรื่องใส่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องยังไม่ได้ดูน่าเก็บไว้แบบยาวของแม่ มาต่อไปนี้เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายโครงการประเพณีสงการไม่ถูกต้อง อันนี้เป็นน่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้ เพราะว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสงการจัดทุกปีแล้วเข้าใจว่าทางเทศบาลทุกแห่งก็ต้องจัดถูกไหมครับ แล้วการจัดเทศกาลสงการถามว่าเราจะจัดอะไรได้บ้างเราจะจัดกิจกรรมประเภทไหนได้บ้างครับ ซึ่งทางผู้บริหารต้องถิ่นบางท่านท่านก็เป็นผู้บริหารต้องถิ่นที่ชอบความบันเทิงอะไรที่จะเชื่อความบันเทิงท่านก็มักจะกำหนดไว้ในตามไม่ได้ที่จะมีการจัดสงการท่านก็มีวงดนตรีบ้างแหละนะครับ มีอะไรบ้างอ่ะ มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเป็นหมดนะครับ บางท่านท่านก็เอาเท่าที่จำเป็นก็คือจัดรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับยังเลยอ่ะ แล้วก็มีการเชิญพระเชิญอะไรมานะครับ มีทำบุญตักบาตรอะไรพวกนี้นะครับ ก็ไม่เหมือนกัน แต่ว่าเทศบาลเทศบาลมีการ ผมไม่ได้คือคือไม่ได้ก็ขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมคะ ไม่ได้ไม่เป็นไร คือเดี๋ยวจัดแจ้งกรมให้ เพราะว่าตอนนี้เป็นหลาย ๆ จังหวัด ขอบคุณค่ะรุ่นมันไม่เกี่ยวกับที่บัตรประชาชนของเกิดคนละ มันก็เกิดวิวาทะหรือเกิด ปัญหาเกิดขึ้นนะว่าหน่วยงานตรวจสอบท่านบอกว่า การจัดการแสดงยอนย้นทำไม่ได้นะครับมันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็มันไม่ใช่กิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไม่ต้องพยายามนะครับเป็นความผิดก็เสนอให้มีการเรียกเงินในส่วนนี้คืนมานะครับจนสุดท้ายก็มีการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้เงิน คดีนี้เนี่ยศาลปกครองสูงท่านตัดสินไว้ดีมากตัดสินไว้ดียังไง ท่านท่านท่านพูดถึงเรื่องตรงนี้นะว่า ท่านพูดถึงหลักการว่าในเรื่องของกิจกรรมลำวงย้อนเนี่ยผมก็ทำอย่างนั้นนะผมจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เสียบบัตรคาไว้ออกจากระบบ แล้วเข้ามาใหม่ แล้วก็เป็นการกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงในเทศกาลสงการและซึ่งแล้วเราก็เป็นกิจกรรมในการขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยนะครับในการที่จะไปบอกว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใน วัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นมันก็เท่ากับว่ามีกฎเป็นการยกเลิกประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยขึ้นเกิดต่อไปนี้ก็คงไม่มีใครกล้าที่จะไปจ้างระบบย้อนยุคมาแสดงได้อีกมันก็เท่ากับว่า กิจกรรมพวกนี้ก็ต้องถูกล้มเลิกไปโดยปริยายนะครับ ไม่ได้ไม่ได้รับการอนุรักษ์แล้วท่านก็ยังพูดต่อไปอีกนะว่าในการควบคุมการใช้จ่ายงของชุดหนีเนื่องจากว่าท้องถิ่นก็จะทั้งหมก็ไม่ไหวนะพี่ดาภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจไม่ใช่แบ่งแยกอำนาจภายใต้หลักการกระจายอำนาจซึ่งหลักการกระจายอำนาจมันไม่รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญด้วย ว่าท้องถิ่นเขาจะต้องมีความป็นระไภายใต้การกำบอกับว่ายังซื้อไม่ครบการกำกับดูแลของรัฐส่วนกลางกำกับดูแลได้แค่ไหนก็จะมีกรอบตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าคุณจะเข้ามากำกับดูแลการทำงานของท้องถิ่นต้องกำกับดูแลตามที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะมากำกับดูแลเข้าไปถึงขนาดว่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอันนี้จับได้อันนี้จับไม่ได้อันนั้นมันน่าจะเกินเลยจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วมันมันเกินไปมันมันขัดต่อหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้วนะครับ อันนี้การปกครองก็แล้วท่านก็พูดต่อไปอีกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของ ฐานะการคลังของเทศบาล เราก็จะพบว่าเทศบาลเนี่ยที่จัดงานพวกนี้เขาก็มีฐานะการคลังที่ดี แล้วเงินงบประมาณที่นำมาใช้ในโครงการนี้มันก็ไม่มากนะไม่ได้กระทบต่อภานะงบประมาณของท้องถิ่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นแล้วนะครับ ไม่ได้ถือไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหลายหลายที่สบาลที่ฟังฟังฟังตัวอย่างคือคดีนี้นะท่านอย่าไปทึกทักเอาเองนะฮะว่าต่อไปนี้ฉันก็จะจัดกิจกรรมอะไรมหัรสพด้วยเลิมได้ทุกทุกอย่าง ท่านก็ต้องระวังด้วยนะว่า กิจกรรมที่ท่านจะจัดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณีท้องถิ่นหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านต้องระวังนิดหนึ่งนะครับบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะ อาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ นั่นก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องไปเรื่องไป แต่ว่าหลักเกณฑ์ของคำพิพากษาคดีเนี้ย ผมว่าสามารถที่จะเอานำไปใช้ในการจัดกิจกรรม ในเทศกาลอื่นของท่านได้ต่อไปนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นหลักการที่ดีนะครับพวกเราก็ต้องเอาไปศึกษาในรายละเอียดดูนะครับ ต่อไปนะครับ เราเดี๋ยวขอแยกถามเจ้าหน้าที่นิดนึงว่าเราจะบรรยายไปถึงกี่นาทีสี่สิบห้านะครับ โอเคมันก็เหลือเวลาอีกประมาณสักสิบห้านาทีนะเดี๋ยวก็ขอจะยกคำถาม สักถามตัวอย่าง สำหรับกรณีต่อไปนะครับ เป็นเรื่องที่เป็นคำสั่งให้ผู้อำนวยการกองคลังชดใช้เงิน กรณีจัดซื้อเสื้อโปโล แจกจ่ายประชาชนในโครงการ จัดงานเทศบาลกินผักแล้วก็โครงการประเพณีไหว้ตับ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางภาคใต้ของประเทศเรานะครับซึ่งในการจัดงานก็จะมีการซื้อเสื้อโปโลสีขาวแจกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ แล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานนะครับ แล้วก็มีการ ซึ่งซึ่งทางโครงการก็มองว่าการใส่เสื้อสีขาวหรือสีแดงพวกนี้นะครับ เป็นเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ของประเพณีของท้องถิ่นเขานะครับซึ่งในเสื้อตัวนั้นเนี่ยเสื้อโปโลที่แจกเนี่ยไม่ได้มีรูปหรือสัญลักษณ์หรือชื่อของผู้บริหารท้องถิ่นนะ เสื้อก็คือเสื้อจริงๆ แล้วก็มีการสกรีนโครงการชื่อโครงการเอาไว้นะครับ ซึ่งทางองค์หน่วยงานผู้ตรวจสอบเขามองว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้นะครับ เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีการสั่งให้มีการเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้เงินคืนนะครับ นี้คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดท่านก็วินิจฉัยไว้คล้ายๆกับคที่แล้วก็คือว่าเออ่ ท้องถิ่นเขามีเขามีหลักนะครับ ที่จะสามารถที่จะใช้งบประมาณตามหลักการปกครองตัวเองนะครับ ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้นะครับ โดยรัฐเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณในทางที่ทุจริตนะครับ แล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมเห็นไหมครับศาลเนี่ย ท่านบอกไปเลยนะครับว่า หลักการปกครองตนเองเนี่ยการที่รัฐส่วนกลางจะเข้าไปกำกับ ดูแลหรือควบคุมเนี่ยนะครับ มันจะมีเกณฑ์อยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าไปควบคุมได้ทุกเรื่องนะครับ ในฐานที่เป็นรัฐส่วนกลาง ไม่งั้นมันก็กลายเป็นราชการที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา คือกระทรวงทบวงกรม ประเภทหนึ่งนั่นเอง เพราะฉะนั้นการที่มีการตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้นมา เขาก็ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระของเขาอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาควบคุมกำกับดูแลเนี่ย ในเรื่องที่มันเป็นเรื่องความเหมาะสมจำเป็นเนี่ยบางอย่างก็ต้องปล่อยท้องถิ่นเขาทำ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโครงการนี้เมื่อท้องถิ่นเขาพิจารณาแล้วว่ามันเหมาะสมนะครับแล้วการใช้ชื่อเสื้อแจกก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แล้วก็ภาระงบประมาณของเขาเนี่ยก็ไม่ได้กระทบ มันก็เป็นเงินเพียงจำนวนเล็กน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเคยในเรื่องนี้นะครับศาลปกครองท่านก็เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้เงิน เช่นเดียวกับคดีที่จัดงานประเพณีสงการแต่ว่า ตอนท้ายของคำพิพากษานี้ท่านก็พูดนะว่าในในในเสื้อนะครับ ในเสื้อที่แจกไปเนี่ยมันไม่ปรากฏข้อความรูปภาพ ในการประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าเผลอไปเอารูปผู้บริหารหรือใครก็ตามไปไว้ในเสื้อนะมันก็อาจจะมีปัญหาได้ครับผู้ปฏิบัติหนูอยู่ในระดับของผู้ปฏิบัติ ต่อไปนะครับเป็นคำสั่งคนะครับ เป็นคำสั่งให้รองให้รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยชดใช้เงิน กรณีจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอสลอภายในบ้าน ไม่เป็นไปตามกฎหมายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจท่านรองปลัดโะคลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนนี้มากเลยครับ คือท่านประหลัดคนเดิมท่านประหลัดอบต เนี่ยท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าอบต มีเงินใช้จ่ายไม่พอ แต่ว่านายกเนี่ยบอกว่าจะสร้างถนนนะครับท่านจะสร้างถนนเส้นนี้ให้ได้ประหลัดบอกว่าท่านจะไปสร้างได้ยังไง ก็ในเงินมันไม่พอ เงินเงินเราไม่พอเงินเราเหลือแค่ไม่กี่ล้านเองนะครับ มันไม่สามารถสร้างถนนนี้เสร็จได้นายกบอกสร้างได้นะครับ ฉันจะต้องสร้างให้ได้ ถ้าเธอไม่ทำเนี่ย ฉันจะให้รองประหลัดเป็นคนทำแทนท่านประหลัดก็บอกว่าก็โอเค ถ้าท่านไม่ไม่ผมทำให้รองประหลัดก็ก็ยินดีนะ ก็เลยมีคำสั่งให้รองประหลัดมาทำหน้าที่แทนรองประหลัดก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับ ก็เลยต้องดำเนินโครงการไปตามที่ท่านนายกว่านะครับแต่ระหว่างทางแกก็เกิดความไม่สบายใจ แกก็แกก็มีหนังสือสอบถามประหลัดไปว่า ท่านประหลัด เอายังไงดีครับโครงการนี้นะครับ จะให้ผมทำยังไงดีครับ จะให้ผมทำอย่างท่านไหมคือคือคือไม่ทำหรือจะให้ผมทำดีนะครับท่านประหลัดก็บอกว่า ก็เขามอบหมายให้คนทำผมก็ทำไปที่ท่านรองประหลัดก็บอกเอางั้นใช่ไหมครับอเอางั้นก็ทำพอทำไปแล้วท่านก็โดนนะตอนหลังมามีการตรวจสอบนะครับว่ามีการใช้ใหญ่งบมาไม่ถูกต้องท่านก็โดนเรียกให้ชำระเงินนะครับ แต่คดีนี้นะครับท่านสารปกครองสุดท่านพิจารณาแล้วนะครับ ท่านบอกว่าการที่รองประหลัดเนี่ยได้ปรึกษาหารือกับท่านประหลัดคนเดิมไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันมาว่าให้ทำตามที่นายกสั่งท่านมองว่าตรงนี้ถือว่าท่านรองประหลัดอบตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตัวเองสมควรต้องทำนะครับก็คือฐานท่านก็คงจะเห็นใจนะครับว่า เหมือนกับว่าจำเป็นต้องทำตามที่ท่านนายกสั่ง ทั้งทั้งที่ตัวเอง ก็รู้นะ ว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องนะครับ แต่จำเป็นที่ต้องทำศาลท่านก็บอกว่าการที่ท่านมีหนังสือสอบถามทางประหลัดนะครับ แล้วท่านประหลัดก็ให้คำแนะนำมาว่าให้ดำเนินการตามที่นายกสั่งเนี่ย ถือว่ากรณีนี้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องแล้วนะครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลิศอย่างแรงของรองประหลัดนะครับ รอาอ้าวเนื้อหาครบพอดีเหรอเนี่ยโอเค ก็ถือว่าบรรยายจนจบจนได้นะที่เตรียมมา คิดว่าน่าจะน่าจะไม่ผันไม่ทันเลยละเดี๋ยวเรามีเวลากันอยู่ ในช่วงตอบคำถามใช่ไหมเมื่อกี้ได้รับคำถามจากน้องเจ้าหน้าที่มา ก็ขออนุญาตตอบ คำถามในส่วนนี้ไปก่อนนะครับในส่วนราชการเร่งรัดส่วนการและคำถามข้อที่หนึ่งนะครับถามว่า อายุความจากการกระทำละเมิดของเจ้าที่ที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ในกรณีคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง กับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลยีธรรมมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร นะครับเต่เขาก็ถือเป็นส่วนราชการนะถ้าว่าส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายนี่นะเขาถือเป็นส่วนราชการไหมเเป็นเป็นเป็นเป็นส่วนราชการ คือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกนะครับ แล้วก็การปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่ง อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองอายุความการฟ้องคดีก็จะเป็นไปตามมาตรา 57แห่งร่างบยาญจัดตั้งศาลปกครองก็คือต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เรื่องเหตุของการฟ้องคดีนะครับแต่ก็ไม่เกิน 10 ปีนะครับส่วนส่วนกรณีที่อยู่ในข้อกาศยุติธรรก็เป็นไปตามมาตรา448ก็คือมีอายุความหนึ่งปีนะครับ ก็เหมือนกัน ก็เป็นหนึ่งปีเหมือนกันก็คือหนึ่งปีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำงละเมิดน่นนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งส่วนคำถามข้อที่สองก็คือ ถามว่า กรณีเจ้าหน้าที่ในวงเล็บผอผอจุดรอรอนี่คืออะไรก็ยังไงหนูก็งผอโรงเรียนใช่ไหมฮะและสำหรับกรณี่เจ้าหน้าที่ผอโรงเรียนเนี่ยทุจริตทางการเงิน และบัญชีนะครับ เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เหตุใดจึงเป็นการละเมิดในการต่อหน้าที่นะครับ ซึ่งมีสัดส่วนความรับผิดไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากผู้เข้ารับการลงเห็นว่าผู้กระทำทุจริตไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลสิทธิใดๆจากพรบความความับผิดทางละเมิด อันนี้เป็นความในใจของท่านผู้ถามหรือเปล่า อันนี้ อันนี้นะครับ อันนี้ ผู้บรรยายก็ต้องตอบว่าผู้บรรยายก็เห็นด้วย แต่ว่าต้องเรียนต้องเรียนคนถามอย่างนี้เเรียนเรียนเรียนท่านที่ถามนี้ว่า ในกรณีทุจริตเนี่ยถ้าเราดูจริงนะ อันนี้ผู้บรรยายตอบตามความเห็นของผู้บรรยายนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับใครนะถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับใครก็ก็ขออภัยด้วยนะครับ คือตัวกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ จากการที่ผู้บรรญาได้ศึกษามา เราดูเจตนารมณ์ของพระราบัญญาฉบับนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวพระราบัญญาเนี่ย มีเจตนาชัดเจน ในการที่จะมุ่งคุ้มครองตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ราชการ แต่ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อ นะครับ แต่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองตัวเจ้าหน้าที่นะครับ ที่อาศัยโอกาสที่ตัวเองมีหน้าที่แสวงหาประโยชน์ ที่ไม่ควรได้ อันเข้าข่ายเป็นการทุจริตนะครับ อันเนี้ยตรงกัน ผู้ญาเห็นว่ากรณีเจ้ากรณีเจ้าที่ทุจริตอ่ะมันเออเขาไม่ควรที่จะรับ การคุ้มครองตามข้อหาัดความรับผิดทางละเมิด จะต้องรับผิดในสัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เห็นด้วยนะครับ มีคำถามอื่นอีกไหมฮะ นี้สิบบาทนอนจุ๊บๆนะไ่ไหนะติดตู้เย็นน้อยนะตู้เย็นน้อยบางทีาต้มมาม่าต้มอะไรก็คำถามที่ท่านถามเนี่ยถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวของท่านเนี่ย ผู้บรรยายก็จะไม่ขอตอบนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคดีที่มาสู่ศาลในภายหน้านะ อันนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ ความเห็นที่ตอบได้ก็ตอบนะตอบได้ก็ศาลก็จะขอเยะผู้ใหญ่ก็จะขอแยกข้ามไป ข้อสามถามว่าปัจจุบันคำพิพากษาสำนักงเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีโอนย้ายตามมาเจ็ดทับหนึ่งโอ้อันนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวข้อบรรยายนะ ต้องขอญาตนะขอญาตเดี๋ยวถามรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะถ้าท่านอยากจะให้ตอบคำถามเรื่องนี้เดี๋ยวต้องเสนอหัวข้อเรื่องสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของข้าราชการนะต่อไป โอเคไหมอันนี้ต้องขออภัยผู้ผู้ถามนะว่าว่าขออนุญาตไม่ไม่ตอบครับ คำถามคำถามอีกสองคำถามนะครับ ถามว่า อันนี้ไม่ใช่คำถามจากทางบ้านนะนี่อันนี้เป็นคำถามจากคนแถวๆนี้นะ นะครับถามจากน้องๆแถวนี้นะครับถามว่า กรณีฟ้องแล้วเลยต่อหน้าที่ตามมาตราการวักหนึ่งวงเล็บหนึ่งวักหนึ่งวงเล็บอะไรวงเล็บสองใช่ไหมและมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้หน่วยงานทำปกครอง หรือเจ้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ย เหมือนหรือแตกต่างกับกรณีฟ้อง เป็นคดีภาคเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ตามมาตราการวักหนึ่งวงเล็บสาม และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้หน่วยงานทำปกครองเจ้าที่ของรัฐกระทำการหรือไม่อย่างไร อันนี้คนถามนี่ต้องการจะอะไรกับผู้บรรยายเนาะ คือ เออเข้าใจว่า อ๋อ โอเค เขาผู้บรรยายเข้าใจอย่างนี้นะว่า คือมันมีความสับสนอยู่นะครับ คือในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าที่ ละเลยต่อหน้าที่ใช่ไหมตามมาตรารก้าวกหนึ่งเล็บสองเนี่ยเวลาที่เขาจะเรียกค่าเสียหายเนี่ยเขาก็จะต้องเรียกค่าเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยละเลยต่อหน้าที่ แล้วขอค่าเสียหายใช่ไหมครับว่าเออการที่เจ้าที่ไม่ไม่พิจารณาไม่ดำเนินการให้เขาภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดมันก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาอย่างไรบ้าง แล้วเขามีความเสียหายอย่างไรเขาก็ขอมานะครับ แต่ว่ามัน แต่ว่าไม่มีปัญหา ก็คือในส่วนของมาตราเจ็ดสองวรรคหนึ่งวงเล็บสามใช่ไหม ที่บอกว่าในกรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการคำนวณหรือสัญญาเนี่ย ให้ศาลมีอำนาจในการพิพากษาคดีให้สั่งให้หน่วยงานทำปกครองเจ้าที่กระทำส่งใช้เงินส่งมอบทรัพย์สิน กระทำการหรืองดเว้นกระทำการนะครับไอ้ส่วนที่ว่ากระทำการหรือไม่กระทำการในส่วนของมาตราเจ็ดสองเนี่ย มันเป็นเรื่องของหนี้เป็นเรื่องของหนี้มันเป็นมูลแห่งหนี้อย่างหนึ่งคือหนี้่มันมีหลายอย่างใช่ไหมครับ ถ้าเราดูหนี้ก็จะมีมูลจากละเมิดหนี้มีมูลจากจากสัญญาหนี้มีมูลจากนิติกรรมนะครับ แต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของกรณีขอให้ขอให้หน่วยงานทางปกครอง เจ้าที่กระทำการหรือไม่ไม่กระทำการอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นต้องมีมูลมาจากเรื่องเรื่องที่มีหนี้ต่อกันคือเป็นเรื่องที่เขากระทำเขาอะไรเขาเรียกว่ามีนิติกรรมสัญญาต่อการว่าจะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่าในกรณีของคดีพิพาทเกี่ยวกันก็เลยต่อหน้าที่เนี่ยเวลาที่เขาฟ้องละเมิดเนี่ยก็คือจะต้องฟ้องขอให้จดใช้ค่าสิตเหม่ทดแทนนะครับ แต่ว่าคำขอให้เจ้าที่กระทำการหรือไม่กระทำการมันไม่ใช่คำขอในคดีวงเล็บสามอะครับทางบ้านอาจจะงงนิดนึงนะเดี๋ยวใครที่เป็นคนถามเดี๋ยวไปเจอผู้บรรยายในห้องนะเพราะว่ามันต้องคุยกันยาวเรื่องนี้นะครับ ข้อ 2 บอกว่ากรณีผู้เสียหายยื่นคำขอให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น สามารถกระทำไปพร้อมกับการนำคดีมาฟ้องต่อศาลอ๋อก็คือก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าที่บรรยายไปในตอน พราะว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเขากำหนดให้สิทธิ์กับหน่วยงานไอ้กับสิทธิ์กับบุคคลภายนอกในการขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้2วิธีใช่ไหมครับก็คือวิธีแรกก็คือฟ้องคดีต่อศาลวิธีที่2ก็คือการใช้สิทธิ์ยื่นคำขอต่อหน่วยงานตามมาตรา11นะครับซึ่งเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดท่านก็เคยมีคำพิพากษาไอ้คำสั่งถึงที่สุดไปแล้วนะมานานเมื่อเมื่อเมื่อนานมาแล้ว ท่านก็วางหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่า เมื่อท่านไปใช้สิทธิตามมาตรา11 ท่านจะมาฟ้องคดีต่อศาลท่านก็ต้องถอนเรื่องมาก่อน ท่านจะทำไปคู่ขนาน ท่านจะเหยียบเรือสองแคไม่ได้นะท่านต้องเลือกเอาทำใดทรทงนะครับคำถามต่อไปก็คือ กรณีตั้งกรณีตั้งเจ้าหน้าที่การเงินไปเป็นกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างอาคารแล้วเจ้าหน้าที่การเงินทำความเห็นแย้ง ไปแล้วว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร้ามีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นจากการกำหนดราคากลางเจ้าที่การเงินจะต้องรับผิด อันนี้ใครถามไม่ทราบนะถ้าเป็นทางบ้านถามเนี่ยน่าจะเป็นการถามที่ยังเป็นเรื่องข้อพิพาทกันอยู่นะ อันนี้ศาลก็คงตอบไม่ได้หรอกว่า จะต้องรับผิดหรือไม่รับผิดมันต้องดูข้อเท็จจริงในกรณีเป็น คือถ้าท่านเข้าไป ในส่วนของเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วก็มีการทำความเห็นแย้งไว้แล้วเนี่ยคือท่านได้พิจารณาไปแล้วว่าเออเรื่องนี้มันควรจะที่ถูกมันจะต้องเป็นอย่างไร แล้วก็ได้มีการทำความเห็นแย้งไว้คิดว่าก็น่าจะพอไปได้นะครับในส่วนตัวนะ อันนี้ไม่ได้ผูกพันอะไรนะ ไม่ได้อะไรแต่คิดว่าในส่วนตัวเองก็มองว่า ถ้าท่านได้ทำความเห็นแย้งประกอบด้วยเหตุและผลที่ถูกต้องแล้ว ก็น่าจะเป็นเครื่องป้องกันได้อย่างหนึ่ง ำถามพังปูมาเลยนะคำถามต่อไปคือการหักส่วนความรับผิด จากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 8วรรค3การคิดคำนวณสัดส่วนเป็นร้อยละ มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรตามหนังสือกระทรวงการคลังบ66มีเพียงการกำหนดสัดส่วนความรับผิด เจ้าหน้าที่ด้วยกันเองตามลำจับชั้นมาตราแปดวรรคสามคืออะไร ความความบกพร่องของหน่วยงานหรือเปล่า ใช่ไหมฮะ หากความบกพร่องของหน่วยงานออก เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะคำถามเนี่ย ถ้าท่านสงสัยเนี่ย คือคือละเมิดเนี่ยมันมีมันมีปัญหาเยอะนะ แล้วก็ในเรื่องของการคิดสัดส่วนค่าสินไหมทดแทนเนี่ย ก็เท่าที่ผมศึกษานะเท่าที่ผมศึกษาเนี่ย ก็อย่างที่ผู้ถามคำถามแรกอะ่ะก็คือว่า เออเอ๊คนที่ทุจริตจะต้องหักส่วนด้วยหรือเปล่า หรือว่าต้องรับผิดไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมคนที่ คนที่เขาทุจริตเขาต้องได้รับความคุ้มครองด้วย แล้วถ้ามีหน่วยงานต้องบกพร่อง จะต้องหักส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยถ้าท่านสนใจนะ ท่านในแบบสอบถามที่ท่านน้องๆเขาส่งไปให้ท่านอ่ะ ท่านเขียนมาเลยว่ารอบบรรยายต่อไปท่านอยากจะฟังเรื่องอะไรนะฮะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะทำโหวตกัน ใครโหวตชนะ คนนั้นก็จะได้ฟัง ในหัวข้อที่จะบรรยายครั้งต่อไป แล้วผมก็จะได้ไปเตรียมข้อมูลกับน้องๆเนี่ยนะครับที่เป็นประโยชน์ที่จะมาบรรยายให้พวกท่านได้ฟังต่อไป เพราะว่าในในหัวข้อนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เหมาะที่จะตอบคำถามนี้นะเพราะว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ที่มีวอ66กำหนดเอาไว้แล้ว แล้วก็ในส่วนของศาลเองก็อาจจะมีแนวแนวการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ตรงกันอยู่นะครับเพราะจากการศึกษาก็คิดว่าอาจจะยังไม่ตรงกัน ถ้าจะให้สั่งให้ถ้าจะให้ผู้มีรยายตอบในวันนี้ก็จะเอาหลักเกณฑ์เท่าไหร่ มันก็อาจจะไม่ไม่ถูกต้องมากนะ แต่ถ้าหาให้ไปหาแนวทางในการกำหนดนะครับ ว่าศาลปกครองสุดมีแนวอย่างไร กระทรวงการคลังมีแนวอย่างไร เพื่อที่จะเอามาบรรยายให้พวกเราฟังถ้าพวกเราสนใจ ก็ก็อาจจะเป็นเรื่องในอนาคตไปนะ ในวันนี้เนี่ย ก็ขออนุญาตที่จะไม่ตอบในส่วนนี้นะครับ แล้วก็เราอาจจะได้เจอกันอีกในอนาคตถ้าว่าสำนักงงานเขาเชิญนะครับ ก็ยินดีที่จะมาพบปะกกับพวกเราในหัวข้อต่อไป ก็แต่ว่าหัวข้อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ก็เอาพวกท่านเป็นหลัก พวกท่านอยากจะฟังเรื่องอะไรนะครับ มีความสนใจเรื่องอะไร พวกท่านก็ตอบแบบสอบถามของน้องๆที่ส่งไปมานะครับ เพื่อที่พวกเราจะได้ได้รวบรวมข้อมูลนะครับ แล้วเวลาบรรยาย ก็จะไม่ใช่บรรยาย ในเรื่องที่พวกเราสนใจ แต่เป็นเรื่องที่พวกท่านสนใจ แล้วก็มันเป็นประโยชน์กับพวกท่านนะครับ ที่จะเอาไปปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรครับ ก็หวังว่าการบรรยายในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับพวกเราทุกคนนะที่ที่มาฟังบรรยายในวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยครับในนามของสำนักงานสำนักกองเพชรบุรีนะครับ ก็ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกคนนะครับ ที่ตั้งใจฟังแล้วก็ สนใจที่จะส่งคำถามมานะครับ ที่ไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตนะครับ ถ้าหากว่าสำนักงานสำนักงาเพชรบุรีมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกนะครับ ก็หวังว่าพวกเราจะให้ความสนใจเข้ามาร่วมรับฟังในกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับครับและ